จัดให้หน่อยได้ไหมล่ะจัดให้หน่อยได้มาขอยตัวเดียวเนี่ยเออมาว่ะเพื่อนมาว่ะครับผมโอ้โหแล้วไหลซะด้วย แล้วไหลต่อซะด้วยไหลต่อไม่รอนะหูวายเข้ารัวๆแต่ไม่เป็นไรเราได้เข้าฟรีกันต่อนะเพื่อนได้เข้าฟรีกันต่อจัดไปครับผมแบกสปินเพื่อนลุยลุยลุยลุยมาขอจำแจมเด้อขอจำแจมเด้อเฮ้ยเฮ้ยมันจะไม่แตกเลยเหรอฮัลโหล รอสปินก็ยิงน้อยๆอยู่ฮัลโหลเอาหน่อยเออหมูทองเอาหน่อยเว้ยหมับเขาให้ไปดีไหลไหมไหลไหมขอไหลๆหน่อยดีเออมาจัดไปไหลไงต่อไหลต่อหรือเปล่า เอ้ยไหลๆหน่อยฮัลโหลเออเพชรมาด้วยจังหวะนี้หมับเขาให้ตัวแพงจะได้ผมเอาเรื่องเว้ยเอาเรื่องไม่เอาเรื่องไม่มาสปินสุดท้ายแล้วเมื่อสปินสุดท้ายขอดีๆหน่อยโอ้โหไม่หมดกอกซะก่อนอะไรวะหมดกอกเร็วเกินได้มา107บาทนีงไงฮัลโหลไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้อยู่เพื่อน ยังไม่จบ 10สปินล้างกราฟกันเลยเนี่ย ถือว่าเปิดมาได้ดีอยู่นะเพื่อนะเอาเรื่องครับผม เรียบร้อยหมดไปแล้ว10สปิน โหระวายังได้อยู่อุ้โหแล้วไหลซะด้วยแล้วไหลซะด้วยจังหวะนี้ไปไงต่อไหลต่อไหมกำลังได้เลยกำลังดีกำลังดีเลยไป ขอญาตเลยนะไม่ขอญาตยัดฟีเจอร์กันต่อเลยกว่า ผมว่ากำลังมาดีว่ะ ผมว่ามันกำลังมาดีว่ะมา ขอแจมแจมขอแจมแจมเด้อรอบเนี้ย จัดไปครับผมซื้อมา300นะซื้อมา300นะดีหน่อยนะหมูทองเออระคังเต็มกราฟไปดอกนี้ตัวแพงซะด้วยเอาไว้เอาไว้มาว่ะผมว่ามาว่ะรางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตไปดีจังหวะนี้ก้อนใหญ่ก้อนโตก้อนแรงมาได้หนึ่งร้อยสามสิบหกบาทเว้ยเฮ้ยผมว่ามาอยู่ผมว่ามาอยู่เพื่อนเอาเว้ยขอตัวแพงๆแตกอะรู้เรื่องเลยจะไปซื้อมาสามร้อยนะตอนนี้ได้ครึ่งนึงแล้วเพื่อนตอนนี้ได้ร้อยห้าสิบละ เพชรมาอย่างนี้ก็สวยเลยครับเพชรมาอย่างนี้ก็สวยดีเออหลายๆใบเคด้วยหลายๆปลาไปไงต่อถือเรื่องอย่างนั้นคอมโบอย่างเงี้ยคอมโบอย่างเงี้ยสวยๆหน่อยเอาวะเอาวะตรงมาดีเพื่อนตรงมาดีจัดผมบอกเลยว่าตรงมาดีจัดจัดนะผม หมับเขาให้ไหลต่อไม่รอแล้วนะไหลต่อไม่รอแล้วนะ จัดไปครับผมโอ้โหแล้วเพชรมาต่อ แล้วเพชรมาต่อยังต่อเนื่องอย่างนี้ก็แจมแหลมแบบเขาเนี่ยโอ้โหแล้วโอ้โหคอมโบรัวจัดเพื่อนบอกเลย เอาเรื่องจังหวะรางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตมาอีกแล้ว ก้อนใหญ่ก้อนโตแน่นอนก้อนนี้ซุปเปอร์ไม่กลับไป344บาทเมื่อเรียบร้อยกำไร เรียบร้อยแล้วนะจังหวะนี้ก็กำไรเรียบร้อยนะผมสปีดสุดท้ายหมดกอกตะก่อนนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยได้กำไรอยู่นะผมซื้อไป้อยได้มาสี่ร้้อยเกาสิบหกบาทเอาเรื่องว่ะเว้ยเว้ยขอย้าไปเบ็ดเอ่อสิบเลยแล้วกันนะแม่นะเราเริ่มมีทุนแล้วขอย้าไปเบ็ดสิบกันเลยมันมันไปมันมันไป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 เดี๋ยวจะสามตัวแล้วหอยตัวนึงมาหอยตัวนึงมาให้ลุ้นกันหน่อย จัดไปฟรีไปต่อเลยไหมฟรีต่อเลยไหมโอ้หยังไม่เข้านะมันไม่เป็นไรไม่เป็นไรหมุนกัน ต่อหมุนกันมาต่อเดี๋ยวมันก็มาผมว่าวันนี้น่าจะเข้าฟรีง่ายอยู่แหละนี่นอกฟรีเนี่ยนอกฟรียังไหลดีเหมือนกันนอกฟรีไม่ยังไหลดีเลย วันนี้ดวงมาจัดเลยบอกเลยโอ้โหในชมเชมเล็กชมหน่อยไม่ได้ ชมทีไรแม่งไม่แตกทุกทีเลยพีจีนะเพื่อนนะ อย่าไปหาชมมันเหมือนผมนะดูดิโอ้โหชมนิดชมหน่อยแม่งไม่แตกเลยเออตรงนั้นนี่หลายๆไปหลายๆไปต่อไปต่อ ไปต่อได้อีกยังไปต่อได้อีกหลายๆเบไปขารออะไรอ่ะ ไหลต่อไม่รอแล้วนะ ไหลต่อไม่รอแล้วนะจังหวะนี้ว่าไงอ้ยมาดีแล้วเพื่อนมาดีแล้ว รางวัลก้อนใหญ่ก้อนโต รางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตมาอีกแล้ว ผม200ท้วนตายดอกนี้ เอาเรื่องไว้ได้อยู่อ่ะ มาขยับไปกันอีกสักนิดนึงแล้วกันนะมันเบ็ดยี่พอเบ็ดยี่พอเมื่อกี้เลื่อนดูเล่นๆไม่ใช่เบ็ดยี่พอเบ็ดโปรดผมด้วยดีเบ็ดยี่นะแต่ดิบแต่ดีอยู่เล่นเบ็ดยี่ทีไรแต่ดีทุกทีเลยนะไม่รู้ว่าเกมนี้แต่ดีหรือเปล่าเฮ้ยตัวเดียวมาเนี่ยวายมาไม่ใช่วายดิสเกเตอร์มาตัวเดียวฮัลโหลโอ้โหไม่มาแล้วเสียดายว่ะตัวเดียวเองฮัลโหลเอ้ยเออเนี่ยสเกตเตอร์มาอีกแล้วใครตัวเดียวเนี่ยมามึงให้กูลุ้นหลายรอบแล้วมึงต้องมาละจริงมา โอ้โห อะไรวะหน้าไม่เป็นไรยังได้ลุ้นกันต่อได้ลุ้นกันต่ออีนิดนึงยังได้ลุ้นกันต่อช่องหนึ่งก็เอาเว้ยช่องหนึ่งก็เอาเว้ยคือโอ้โหแล้วเข้าจนได้ไงแล้วมันเข้าจริงไงแล้วคือมันเข้าจริงไงเช็ดคกเอาเรื่องครับผมมาดิมาดิจัดไปดิครับรออะไรอ่ะโอ้โหแล้วไหล แล้วไหลต่อไม่รอนะนะเอาเรื่องว่ะนี่ไหลนอกก่อนเข้าฟรีนี่ไหลนอกก่อนเข้าฟรีแตกไปเท่าไหร่วะห้้้ารอยาสิบหกบาทเช็ดคกมาแล้วมันมาแล้ว ผมว่าทรงดีมาแล้วผมจัดไปดิ มาขอจำแจมขอจำแจมแทบไม่ต้องซื้อฟรีเลยเนี่ยวันนี้ โอ้โหแล้วตัวแพงแต่งนี้ก็สวยงามนะครับ รออะไรอะ่ะ แล้วไหลต่ออย่างต่อเนื่องแล้วไหลต่ออย่างต่อเนื่องอย่างนี้บอกเลยว่าแจมบอกเลยว่าแหลม แล้วเพชรมา โอ้โหมาดีจังเงื่อนแม่งมาโคตรดีเลย ดอกนี้แต่ไปสามร้อยกว่าบาทเอาเรื่องเว้ย ไหลไหลไปเคด้วยเต็มกราฟ เคด้วยเต็มกราฟดอกนี้แล้วไหลต่อไหลต่อด้วยดอกอะไรมันเรียกว่าอะไรนะ ผมจำชื่อดอกไม่ได้ช่างมันช่างมัน ไม่ใช่ดอกนี่เป็นใบไม้เออไปโคเวอร์ว่าเออใช่ใช่ใช่จัดไปครับผมจัดไปครับผมโอ้มาดีจริงเมื่อนมาดีจริงบอกเลยว่ามาดีจริงโอ้โหแล้วเอมางี้ก็ไหลไปดิเอมางี้ก็ไหลต่อไม่รอแล้วนะ ไหลต่อไม่รอแล้วนะ สวยงามจัดเมื่อสองทำเป็นสุดท้ายมาทำเป็นสุดท้ายว่าไงหมดแล้วอ๋อหมดแล้วอ๋อโอ้โหทำตะกอนกำลังมาดีเลยเช็ดโค้กได้มา844บาทนะเอาเรื่องครับผม มายัดเท่าไหร่โหยัดพันห้าเลยไม่ไหววะลองกดมือเล่นๆดูไปก่อนรายการนะเพื่อนดูเชิงก่อนดูเชิงก่อนมาไม่รีลงลีลาแล้วเพื่อนยัดเลยลวกันชาดไปพันห้าอย่าไปหยองพันห้าอย่าไปหยองขอดีๆเด้อหมูทองขอดีๆเด้อจัดมาจัดมาเออมาถึงกระเพ็ดแตกเลยว่ะมาถึงกระเพ็ดแตกเลยว่ะหลายๆน้อยหลายๆน้อยเด้อขอหลายๆอะคอมโบอะจัดมา สวยๆเด้อเพื่อน เออ มันต้องอย่างนั้นนี่โอ้โหไปเต็มกรางดอกนี้เอาเรื่องเว้ย เอาดอกนี้เอาเรื่องเว้ย ก้อนใหญ่ก้อนโตไปดิครับ รออะไรอะเพชรมาขนาดนี้ ก้อนใหญ่ก้อนโตไปดิครับ800บาทเมกาไปเพื่อนเอาเรื่องเว้ย ตรงมาได้อยู่เพื่อนตรงมาได้อยู่ครับผม จัดมาจัดมาคูณ3ไปหมับเขาให้ โอ้โห แล้วไหลต่อด้วยคิวไหลต่อด้วยคิวจังหวะในคูณ4โอ้โห แล้วไหลต่อไม่รอแล้วนะบอกเลยว่าไหลต่อไม่รอแล้วนะเอาวาเอาวะโอ้โห กำไรแล้วจังหวะนี้กำไรแล้วหรือเปล่า กำไรแล้วหรือเปล่าจังหวะนี้ก้อนใหญ่ก้อนโตไปกก้อนนึงนะเพื่อน 634 บาทแต้มนี่โอ้โหมาดีจัดว่ะ มาดีจัดว่ะจังหวะนี้ โอ้โห ได้ทุนแล้วนะ ได้ทุนแล้วนะซื้อมาพันห้าตอนนี้พันห้ากว่าแล้วอีกนิดนึงเอออีกนิด นึงต้องอย่างนั้นนี่หมับเขาให้ปลา ขอกำไรนิดนึงก็ยังดี เว้ย เอาว่าวว่าว่าเอาเรื่องครับผมแต่งมาทั้งหมดเท่าไหร่วะพันแปดเก้าเอ้ยพันแปดร้อยเก้าสิบสี่บาทนะเพื่อนนะ ได้กำไรมา300กว่าบาทนะผมโอเควันนี้ขอพักได้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะเพื่อนวันนี้ถือว่าได้กำไรอยู่นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแรงใจให้ผมกันด้วยนะเพื่อนนะใครอยากตามมาล่้สามารถตามผมมาในเมนที่ปังหมดเอาไว้ได้เลยนะครับผมมีโปรรับให้ตลอดเหมือนเดิมนะเพื่อนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเพื่อนบ๊ายบายสวัสดีครับผม